ลงเลยนะผมโคตรแย่เฮ้ยลงแล้วเฮ้ยจังหวะนี้เอาเติมไหลต่อมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้โอ้โหผู้ชมเฮ้ยโอเคครับผมขอกร ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมหนุ่มนะกลือนะครับผมและตอนนี้เราอยู่ในเกม Wi-Fi Work นะครับผมอ่ะวันแยวันนี้เอาประทัดมาเพื่อเข้ากับตีมนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ให้หนุ่มนักเลยกันด้วยนะครับผมโอเค วันนี้เรามาได้ทุน100 บาทนะครับ ผมคำเตือนนะครับ คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขอได้รับคำแนะนำโอ้โหฮิปปี้ฮิปปี้แล้วคุณทำเสียงใหญ่ทำไมเนี่ย โอ้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ออโต้10 รอบเบ็ด 5 เลยครับผมไปเราเช็คหน้าลายก่อนนะครับผมถ้ามัน เฮ้ยเติม เติมเติม ขอเติมเติม เรียบร้อย วายยาวเป็นหางว่าวไอ้ยาทุนร้อยนะผมโอ้โหเล่นเบ็ดห้าวัดใจไปหรือเปล่า ไม่มีทาง ไม่มีทางโถไอ้โซอย่ามาหลอกพี่เสียเวลาเด้อไม่ลงให้กลัว โอเค หมดไปอะไที่สิบรอบนะผม โอเคเราก็กดมือดูมั่งเนาะโอ้ยลงเถอะ โอ้โห เหลือ 40 บาทสุดท้ายผมผมว่าโดนแดกชัวร์เลยโดนแดกแน่ ๆ เลยนะครับ่มไหนเฮ้ยไหนเฮ้ยขังบาโอ้ยนี่เพิ่งต้นเดือนเองนะ อย่าแดกกูเลยเพื่อน ไม่มีตังค์จะแดกครับเลยเพื่อนเดวิวนเฮ้ยเหลือก็พูดกำลังจะพูดเลยว่าเวนที่วิตีกอล์ เอาเรื่องจัดอะครับน้องๆช้าเป็ดห้าด้วยยังโอเคเรามาได้ดูร้อยแล้วผมสักห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยก็เลิกแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้ จังหวะนี้ จังหวะนี้คุณคุณผู้ชมคุณเอาเติมิว้ไวต่อเอาเติมไวต่อแก้วโอ้โหไม่มีต่อนะผม ช่องสองโอ้ยเกือบเกือบปังเอ้ยเกือบ พัง ตะปังเสยนะผมเกือบหมดตูดกลับมาสู่สามร้อยซูเปอร์ซูเปอร์เออซูเปอร์เมกาเวนเอาเรื่องเอาเรื่องกันนะผม เออลืมบอกเวลาที่เล่นเวลาที่เล่นตอนนี้เป็นเวลา6โมง46นาทีนะครับผม6โมงเช้านะ ไม่ใช่6โมงเย็นนะครับผมวายล็อกโอ้ขอเพื่อนอะไรเนี่ยทำไมดอก มันยิบมันย่อยอย่างเนีอ่ะขอดองเบิมเบิมอ่ะขอดอกเบิมเบิมอ่ะเบิมเบิมเลยโอเค ดอกยิบย่อยกันแล้วผมเมก้าวิน โอ้ทันตาแล้ว โอเคไปอันต่อดีกว่า ขอไว้ช่องอืเจ๊เอาเติม เค เคลง เค โอ้ยโคตรเมมเลยห้ารอบสุดท้ายครับผมเอาเติมโอ้วายไม่ลงเลยนะผม โอ้โคตรแย่ เฮ้ยลงแล้วเฮ้ยจังหวะนี้เอาเติมไหลต่อมาเฮ้ยเฮ้ย เรื่องจัดเลย นี่ไหลดีเกินว่ะไอ้เชี่ยละสามรอบ เอ้ยขึ้นพันแล้ว ขึ้นพันแล้วนะผม โอ้โหก็คูณสิบปีดีโอ้โหแตกมาคูณสิบหนอนๆนะครับผม โอ้โหทุนร้อยเดียวแตกพัน เอาเรื่องจัด เอาเรื่องจัดอะ ซูเปอร์เมกาวิน โอ้ เดือดเกินว่ะ บางทีพี่ก็เดือดโพดนะ เดือดโพดเออถ้ามีตัวคูณเนี่ยผมว่าเกมนี้ โคตรแจ่มเลยนะ อันนี้เราต้องรอให้ตัวแพงลงนะผม โอ้อันนี้ไม่จ่ายเอ้ยจ่าย เออ คิว คิว ลงช่องแรกแล้วครับผมเต็มโอ้ยอยแง่ใช่ไหมดอก เฮ้ยกำไรก็เอา อุ้ยกำไรหลายเท่าตัวอยู่นะผม โอเค โอ้โหกำไรมาได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทนะครับผม โอเคเลิกเลยค่ะ เลิกเลิกครับผม เลิกเลยนะครับผม จบไปที่หนึ่งพันสองเอ้ยหนึ่งพันสองร้อยสิบสามบาทนะครับผม โอเค ใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้หนุ่มนักเรียกันด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ ส่วนใครนะผมที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สามอีกรอบหนึ่งไง กดไลค์ให้ผมหน่อยดิโอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ